เฮ้ย มาเจ็ดแล้วครับผมเฮ้ยจะเต็มไหมอ่ะจะเต็มแล้ว เฮ้ยจะเต็มแล้วครับผม โอ้ย ไม่เต็มครับผม อ้าว บิ๊กวินว่ะตีได้เท่าไหร่เนี่ย ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันอีกเช่นเคยเลยนะครับ กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วในช่องสายปั่น และวันนี้ผมจะมาปั่นสล็อตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผม และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปรับชมกันเลยครับ ไป อันดับแรกนะครับก็เติมเงินไปก่อนนะครับ ผมเติมไป 200 บาทนะครับผมสล็อตรีสปินเมเนียเอออันเนี้ยอันเนี้ยครับผม เกมที่2นะครับผม กดเข้าไปเลย มาเลยครับ ขอปรับเบ็ดก่อนเด้อ ผมเอาเบ็ดซักเอาซัก5 บาทครับผม มาเริ่มกันเลยครับ รอบแรก ไม่มาครับผม รอบ2ก็ยังไม่มานะครับคือไอ้ตรงเนี้ย ผมไม่รู้ว่า ไม่เข้าใจนะครับว่ามันหมุนทำไมเนี่ย หมุนที่ไรไม่เคยได้อะไรเลยนะครับผม วายมาครับผมคิวมาเต็มนะครับลุ้นลุ้นว่าจะได้เท่าไหร่ครับผม ได้มา86บาทวายมาอีกแล้วครับผม ได้มา 25 บาทนะครับ เอาแล้วมาอีกแล้วครับผม ได้ 20 บาทครับผม ผมว่าค่อย ๆปั่นไปนะครับผม ทุน200 เนี่ยอีกยาวเลยครับผม เอา มาแล้วครับผม มาเยอะนะ รอบนี้จะเต็มหน้าจอไหม ไม่เต็มครับแต่ก็ยังเยอะอยู่นะ ได้มา 124 บาทครับผม โอเค ไปต่อฮะ ไม่ได้ครับผม อย่างเงียบเลยครับผมอามาแล้วครับผม มา มาเยอะๆ มาเยอะๆ โอ้ย แค่สิบแปดบาทครับผม ไปต่อครับ มาตัวเจมาครับผม คือผมยังไม่ได้สึกแคตเตอร์เลยนะครับผมเกมเนี้ย 8 บาทครับผมเล่นมาก็ตั้งนานยังไม่ถึง 300 บาทเลยนะครับ ต้องปั่นกันยาวๆแหละผมว่าเกมเนี้ย มาแล้วครับผมคิวเข้ามาครับผม แต่ว่าได้แค่ 48 บาทนะนะ มาไม่เยอะเนาะค่อยๆปั่นนะผม ทุกท่าน ปีสปินผมเหลืออยู่ 6 รอบนะครับผม เกมนี้ผมเล่นมาก็นานพอสมควรแล้วนะ ยังไม่ถึงไหนเลยครับ บางทีก็อยากจะเปลี่ยนเกมเล่นแล้วนะครับผมเอาจริงๆอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมาครับผมเฮ้ยลุ้นลุ้นครับผม86 บาทครับผม ไปต่อครับผม เอามาอีกแล้วครับผม นี่ครับผมวายมา4ตัวครับผม เฮ้ย มา7แล้วครับผมเฮ้ยจะเต็มไหมอ่ะจะเต็มแล้ว เฮ้ยจะเต็มแล้วครับผม โอ้ย ไม่เต็มครับผมอ้าวบิ๊กวินว่ะเฮ้ยได้เท่าไหร่เนี่ย ได้มา 265 บาทนะครับ ทุกท่าน อืม อืม มาครับผมเหลืออีก 2 รอบนะ อืม มาอยู่มาอยู่ก็ได้อยู่นะเนี่ยเพิ่มมาเป็น 411 บาทแล้วครับผม อืม ไม่ได้แล้วครับผม ยอดเงินรวมทั้งหมดอยู่ที่ 411 บาทนะครับผมนี่ครับ ตอนนี้ยอดเงินของผมก็อยู่ที่ 699 บาทนะครับโอ้ยตัวเลขแบบนี้อีกบาทเดียวก็จะครบ 700นะ ผมว่าถ้าผมได้ 700เนี่ยผมก็จะเลิกเล่นแล้วนะครับผม เอากำไรสัก 500 บาทก็พอเนาะไม่ใช่ว่าเกมนี้มันได้ยากหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาปั่นนะนะ ถ้าใครมีทุนนิดน้อยนะแล้วก็มีเวลามานั่งปั่นเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะครับมาครับผมไปต่อครับผมเอาถึง700บาทนะครับทุกท่าน อ้าวสามรอบแล้วยังไม่ได้เลยอะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะ ได้เท่าไหร่ครับผมลุ้นนี่ลุ้นครับผม โอ้ยไม่ถึงครับผมต่อต่อต่อต่อต่อต่อมาว่ะได้เท่าไหร่ครับผมลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นให้ถึงเจ็ดร้อยครับผม จะถึงบาเนาะอะไรเนี่ยครับผม บาทเดียวครับผม โอ้ย เฮ้ยไปต่อครับ ไม่มาว่ะ เฮ้ยคิวมาครับผม ผมว่ารอบนี้น่าจะถึงเจ็ดร้อยนะครับผม ถึงแน่นอนนะผมว่า นั่นไงครับผม 700 บาทแล้วครับผม งั้นเอาเป็นว่าผมขอหยุดไว้ที่ 700 บาทนี้เลยนะครับ บอกเลยครับ ผมว่ายิ่งเล่นมันก็ยิ่งได้นะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะเอาละครับ ถ้าใครอยากเล่นเกมเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ กลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ